้องรับนะครับ นี่มาเล่นเกม อ่า c s โกนะครับผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานเลยรถก็ยังเท่าเดิมนะครับผมไม่ได้แตกมันเลยโอ้ระดับห้าอกเกมพูดละไปไปกันเถอะโก้โอเคมา ตายแล้วได้ยินเสียงช่วยตัวประกันนะครับเรียบร้อย flashbang. Throwing fire. What? What the เรียบร้อย mm-hmm. ันหน่วยซัพพอร์ตเพื่อนดีกว่า ขวามือโอ้โหแล้วเสียงดังเชียวเออเรียกปืนเขาว่าตักตรงนี้แล้วกัน united. Mmm, snipe. D, D, D. Throwing a flashbang. มไม่ได้สักคิวเลยเอ้าเปิดไปทิ้งปืนตอนไหนเนี่ยไม่ได้แดกผมหรอก วยเท่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างนะตั้งเดือบนอ่ะ ได้ไงอ่ะ ไม่ได้ยิงใครเลยเนี่ยยิงเป็นตัวเดียวเองเรียบร้อย Let's set this place on fire. Ha! Mày để ปาไปหมดเลยระวังเพื่อนเดี๋ยวเออยู่ข้างล่าง nice สวย กันหน่อยนีจะจบเกมแล้ว่โอ้เรียบร้อย มาจุราชหาศพอุ้ยโอเคอีกตาครับผม อ่ะ Let's go Let's go Let's go ขวางทาง โอ้ยเต็มเลยไปโน่นกปหมด ไม่มีใครดักเรียบร้อย แค่สุนหมดพอดีด้วย เต็มเลย ็จมันจ้าซะเลือกเกินคุณ้องแสงนะครับสมาร์ทิง ขี้ใหอ่เงี้เอ้ย เตะออกได้ไง ไม่ โอเคครับผม ขอขอปากขอคอนะครับผม ตาสุดท้ายโดนเตะออกากงานแค่แอบซิดหน่อยเองนะครับผม เกมแรก ๆ ยังแบบ ไปโบให้ก็ยังโดนเตะ โอเคครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม ครับผม สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ